ลุ้นระทึกกับศึกกับปั้นสถานโลกไฟนี้ห้ามพลาดกับคู่มวยมันๆและส่งแรงใจเชียร์ไปเรือววกิ้ง ที่ขึ้นชกป้องกันเข็มขัดแชมป์ IBF เอเชีย รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทกับฮูริโอ ดีลาบาเซตไอสิงลาจากอินโดนีเซีย ในศึกกปั้นสถานโลกบ้านลุงการ สุขที่ 28 ตุลาคมบ่าย 4 โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 เกียรติรินโปรโมชั่นรับประกันความมัน